หัวข้อต่อไปก็คือการติดตั้งภาษาไทยให้กับ Joomla Virtual Mart นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องติดตั้งอะไรอย่างไรบ้างนะครับ ในที่นี้นะครับเราให้ดาวน์โหลดภาษาไทยก็คือในส่วนของ Joomla หรือ Virtual Mart นะครับจากเว็บไซต์สื่อการสอนนะครับ เดี๋ยวก็จะอัพไฟล์ขึ้นไปให้นะครับ โดยไฟล์เนี่ยนะครับจะประกอบด้วย 3 ไฟล์นะครับ ภาษาไทยที่เราจะติดตั้งนะครับ ก็อันแรกก็จะเป็น ภาษาไทยสำหรับผู้ดูแลระบบของจุมล่านั่นเองนะครับในหน้าที่เราเข้าไปใช้เมื่อกี้นะครับ ถ้าเราติดตั้งปุ๊บก็จะเป็นภาษาไทยนะครับ สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนที่2นะครับก็คือภาษาไทยสำหรับเว็บไซต์จุมล่านั่นเองนะครับ ในตัวเว็บไซต์ก็จะมีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยบางส่วนนะครับ บางส่วนบางส่วนที่ยังไม่มีการแปลก็ยังเป็นภาษาคงยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนที่ 3 ก็ภาษาไทยสำหรับ Virtual Mart นะครับ ตัวมันเองเหมือนกันนะครับ ซึ่งไฟล์หรือว่าชื่อก็ตามนี้นะครับ เราก็มาเริ่มติดตั้งกันเลย แล้ว กันนะครับนะครับ ไฟล์ก็ที่บอกไปนะครับก็จะมีอยู่ 3 ไฟล์นะครับ ให้เราเข้าไปหน้าของอผู้ ดูแลระบบนะครับนะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือที่เราล็อกอินเข้าไปแล้วเราติดตั้งโปรแกรมตัวอย่างนะครับ เสร็จแล้วนะครับในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆเข้าไปนะครับในตัวของ Joomla นะครับเราจะไปที่ในส่วนของ extension นะครับแล้วก็ extension management นะครับตรงนี้เป็นการจัดการนะครับนะครับ แล้วเราจะติดตั้งภาษาลงไปนะครับ อันแรกก็จะเป็นในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับ เราก็ต้องเลือกไฟล์นะครับ เสร็จแล้วก็ไปหาตำแหน่งของไฟล์นะครับ ที่เราจะติดตั้งนะครับเมื่อกี้อยู่ที่ ไดซีนะครับ แล้วก็ผมได้เก็บไว้เป็นจุมล่าซอฟต์แวร์นะครับ ตรงนี้นะครับ ไฟล์แรกก็คือชื่อว่า admin th th นะครับ ก็คือภาษาไทยสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับ ก็กดเลือกไปนะครับ แล้วก็กด open เสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่า upload and install นะครับ ตรงนี้ก็จะบอกว่าจุมล่าเนี่ยได้ติดตั้งภาษาไทยสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับเป็นด้านหลังก็คือ back end นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับภาษาตรงเมนูต่างๆ ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ตรงในส่วนของเมนูเวชนมาก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะติดตั้งกันทีละอันนะครับ ส่วนที่2นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราเข้าดูในเว็บไซต์นะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่ทั้งหมดนะครับ เรามาติดตั้งภาษาไทยสำหรับเว็บไซต์นะครับ อันที่2นะครับ ก็เลือกเลือกไฟล์เหมือนกันนะครับ ก็เลือกเป็นไซต์นะครับ th th นะครับ กด open นะครับ แล้วก็อัปโหลดและติดตั้งนะครับ เหมือนกันทำเหมือนกันเลยนะครับ เห็นไหมครับ มันก็จะบอกว่าภาษาไทยสำหรับจุมล่า 2.5.8 นะครับ ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับ เป็นด้านหน้านะครับ แล้วก็ลองเข้าหน้าเว็บไซต์ดูนะครับ กด F5 หรือว่ารีเฟซดูนะครับรีเฟซดูนะครับ อ่ะนะครับ เห็นไหมมันก็จะมีบางส่วนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วอย่าง เช่น ชื่อสมาชิกรหัสผ่านนะครับ อย่างเงี้ยนะครับ ในส่วนอื่นที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนก็หมายความว่าเว็บเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาในส่วนของที่การแปลงเป็นภาษาไทยให้นะครับ แต่เราก็สามารถที่จะไปแก้ไขในภายหลังได้นะครับ ให้เป็นภาษาไทยได้นะครับ ส่วนที่3นะครับที่เราจะติดตั้งก็คือในส่วนของภาษาไทยของ Virtual Mark นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเห็นไหมเมนูยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราก็ติดตั้งส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ th-th.com virtual mark นะครับกด open นะครับแล้วก็อัปโหลดและติดตั้งนะครับอัปโหลดและติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้ว นะครับ ก็จะเป็น virtual mark ก็จะเป็นเมนูภาษาไทยหมดละนะครับเรียบร้อยละนะครับ ตอนนี้เราก็ติดตั้งภาษาไทยในส่วนของ ในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนของ Visual Map เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ